ผมมืดแปดด้าน ผมเจอทางตัน เรามีทางออก ผมมีร้านค้า ผมหาสินค้า เราช่วยคุณได้ อยากลงของขาย เราช่วยคุณได้ อยากซื้อทำไง เราช่วยคุณได้ ผมอยู่ที่ภาคเหนือ ร้านผมอยู่ภาคใต้ เราก็ส่งได้ อยากเปิดร้านอ่ะ ต้องทำไง เปิดเลยง่ายนิดเดียว ลูกค้ารออยู่ อยากซื้อของต้องทำยังไงอ่ะซื้อเลยง่ายนิดเดียวร้านค้ารออยู่โอ้ใช้ยากหรือเปล่าผมเพิ่งเปิดใช้มือเก่ามือใหม่ ใช้ง่ายนิดเดียวเอ๊ะร้านพี่มีอะไรครับ มียางรถยนต์ เดี๋ยวพี่จัดให้มีแค่นี้ มีเยอะเลยน้องโมอยากรู้ ไป มียางเรเดียออะไหล่ยนต์จระบีอโชคอัพแบตเตอรี่ เครื่องสีข้าวเครื่องตัดหญ้าเครื่องมือช่างยางรถไถเฟืองหรือโซ่ และสายไฟ เราจัดให้เครื่องสูบน้ำ ใครที่หาหมวกกันน็อก ใครที่หาของเซฟตี้หาสว่าน เราก็มีเครื่องชั้นดีพ่นฆ่าเชื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์อนามัย จากฟองน้ำก็หาได้ตู้ป้อมยามจราจรจากเครื่องเชื่อมหรือเครื่องตัด มีให้เลือกสารพัดละลั่นตาสารพันใครหากาวมีเต็มชั้น เคมีพันมีครบเลยผลิตภัณฑ์มีครบเลย ผมคือผู้ซื้อ ผมคือผู้ขาย เราบิ๊กไทยแลนด์เพราะเราคือโซลูชันสร้างโอกาสให้ทุกธุรกิจ SME ตอบโจทย์ทุกความต้องการภายในแพลตฟอร์มเดียว Go Big แค่คลิกก็พลิกโอกาส Big Thailand